ในการแชร์ข้อมูลร่วมกันกับบุคคลอื่นนะครับ นอกจากที่เราจะแชร์ข้อมูลโดยตรงให้กับบุคคลอื่นได้แล้วนะครับ เราก็ยังสามารถที่จะกำหนดการแชร์ลิงก์เพิ่มเติมได้นะครับ โดยการเข้าไปในส่วนของการตั้งค่าการแชร์ข้อมูลขั้นสูงนะครับ ซึ่งในหัวข้อนี้เราก็จะมาเรียนรู้ถึงวิธีการตั้งค่าการแชร์ข้อมูลขั้นสูงกันนะครับ ว่าสามารถกำหนดค่าเพิ่มเติมได้อย่างไรบ้าง ซึ่งการเข้าใช้งานการแชร์ข้อมูลก็เหมือนกันนะครับ ซึ่งการเข้าไปใช้งานก็ ให้คลิกที่เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับ จากนั้นก็เลือกแชร์เหมือนกันนะครับ แล้วก็ไปที่ขั้นสูงตรงนี้ ก็จะเป็นการแชร์ลิงก์นะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะแชร์ผ่านเมล Google p a s s Facebook หรือ Twitter ได้นะครับ ซึ่งการแชร์ลิงก์นะครับ หรือการแชร์ข้อมูลขั้นสูง ก็จะแตกต่างกันนะครับ ระหว่างผู้ใช้บัญชี Gmail กับผู้ใช้บัญชีของหน่วยงานหรือองค์กรนะครับ ซึ่งในส่วนของ Gmail เนี่ยก็จะมีอยู่ 3 รูปแบบด้วยกันก็คือแบบแรกก็คือเปิดสาธารณะบนเว็บ อันนี้ก็ผู้ใช้ทุกคนนะครับ สามารถเข้าถึงไฟล์ข้อมูลดังกล่าวได้นะครับ โดยที่ไม่จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้งานนะครับ แบบที่2ก็คือเปิดทุกคนที่มีลิงก์นะครับ อันนี้ก็ ผู้ใช้ทุกคนที่มีลิงก์สามารถเข้าถึงโดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้นะครับ เราสามารถที่จะเอาลิงก์ไปสร้างเป็นลิงก์ เพื่อให้บุคคลอื่นเข้ามาใช้งานตรงนี้นะครับ default ของมันนะครับ เริ่มต้นก็จะเป็นอันนี้ก็คือเป็นการแชร์ข้อมูลโดยตรงนะครับ กับบุคคลที่เราระบุเท่านั้น ถ้าในส่วนของบัญชีของหน่วยงานหรือบัญชีขององค์กรนะครับ ก็จะมี 2 ส่วนเพิ่มขึ้นมานะครับ ก็คือในส่วนของเปิด อ่าแล้วก็ชื่อหน่วยงานตรงนี้ หมายความว่าทุกคนในหน่วยงานนะครับ สามารถค้นหาแล้วก็เข้าถึงได้อ่าอันนี้ก็ต้องลงชื่อเข้าใช้นะครับอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือทุกคนในหน่วยงานนะครับที่มีลิงก์สามารถเข้าถึงได้นะครับ ก็จะมีลักษณะคล้ายกันกับอ่าด้านบนตรงนี้ ต่างกันตรงที่ต้องเข้าสู่ระบบเท่านั้นถึงจะเข้าถึงไฟล์ อันนี้ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับ ในส่วนของ ตัวข้อมูลในหน่วยงาน ซึ่งเราสามารถจะกำหนดได้ ไม่ให้บุคคลที่อยู่นอกองค์กรสามารถเข้าถึงไฟล์ ที่เราดำเนินการตั้งค่าไว้นะครับเป็นการป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับ มาดูวิธีการใช้งานกันนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับ เราจะเอาใบกิจกรรมนี้นะครับ แชร์ให้กับนักเรียนนะครับอ่าแล้วก็สามารถที่จะคลิกขวาเช่นกันนะครับ แล้วก็ไปที่แชร์เสร็จแล้วก็คลิกที่ขั้นสูงตรงนี้ครับอ่าเราสามารถจะเอาลิงก์ตรงนี้นะครับ ไปแชร์ให้กับนักเรียนได้ ซึ่งก่อนที่จะนำไปใช้เราก็ต้องไปตั้งค่าเพิ่มเติม ซึ่งเราสามารถที่จะกดเปลี่ยนตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นการเปิดสาธารณะบนเว็บนะครับก็ ใครก็ตามนะครับที่เข้าสู่อินเทอร์เน็ตนะครับ สามารถที่จะค้นหาแล้วก็เข้าถึงตรงนี้ได้ โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ หรือจะเปิดให้เฉพาะผ่านลิงก์เท่านั้นที่จะเข้าถึงไฟล์ตรงนี้ได้ สมมุตินะครับเดี๋ยวจะเปิดเป็นลิงก์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงตรงนี้ได้ แล้วก็การตั้งค่าตรงนี้นะครับ เราสามารถจะตั้งค่าได้นะครับ ให้แก้ไขได้แสดงความคิดเห็นได้ หรือดูได้ เดี๋ยวจะกำหนดเป็นดูได้นะครับ เสร็จแล้วก็กดบันทึก เราก็สามารถที่จะนำลิงก์นี้ครับ ไปใช้งานได้แล้วนะครับ หรือจะแชร์ไปที่ Facebook นะครับ ต้องเชื่อมต่อบัญชี Facebook ก่อนนะครับ หรือจะแชร์ไปที่อีเมล เราสามารถที่จะส่งเมลไปให้นักเรียน โดยแนบลิงก์ดังกล่าวนี้ไปได้ นักเรียนก็สามารถที่จะเข้าถึงผ่านลิงก์ตรงนี้นะครับ ในการประยุกต์ใช้งานนะครับเราสามารถที่จะ เอาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็ได้ หรือเอาไปใช้ในการทำงานในองค์กรก็ได้นะครับ ซึ่งเราสามารถจะแชร์ข้อมูลตรงนี้ไปให้นักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถที่จะกดเข้ามาเพื่อมาดูข้อมูลที่เราได้ทำการแชร์เอาไว้ได้ไป้เจอกันในเนื้อหาต่อไปนะครับ สวัสดีครับ